ที่มีเปลวไฟลุกโหมโจดจ้วง ถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆ เหมือนคนเลี้ยงโค แทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอนายนิรยาบาลจับขาหญิงนรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมฐานเพลิง ด้วยพระกำลังมหาศาล พระเจ้าเนมิราชถามว่า หญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัว มีมแมลงวันตอมเปรอะเปื้อนด้วยเลือดและหนอง บางคนไม่มีหัว ยืมประคองแขนร้องไห้ บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอว ภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศ บททับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียด ภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้น ในขณะจมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ ภูเขาเหล็กลุกโพรง ตั้งขึ้นทางทิศตะวันออก กลิ้งมาเสียงดังสนั่นวันไหวคำรามดุดสายฟ้าบทร่างกายให้แหลกละเอียด เมื่อภูเขาลูกนั้น กลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตก ร่างของหญิงเหล่านั้น ก็ปรากฏขึ้นอีก แล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบททับอีก หญิงเหล่านั้น ทนทุกข์ทรมานไม่ได้ จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าสงสาร ภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบทร่างของหญิงเหล่านั้น เลือดหลั่งไหลเหมือนหีบอ้อย บางครั้งภูเขาปรากฏสามลูกบางครั้ง สี่ลูกบทขยี้ร่างของหญิงเหล่านั้น หญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้ จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้ มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้น เป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไร ประพฤติตัวไม่ดี เป็นหญิงนักเลง นอกใจสามี มีจิตใจยินดีในชายอื่น คบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟอันลุกโผลงกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่ บทขยี้ให้แหลกละเอียด นรกขุมที่สิบสี่ นรกหลุมเพิง มาตลีเทพบุตรขับรถต่อไป พระเจ้าในเมราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้น ยืนร้องไห้อดครวน อยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยฐานเพลิงผมไม่ สัตว์นรกเหล่านั้น ถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อน แทงด้วยอาวุธต่างๆ ให้ตกไปในหลุมฐานเพลิง เหมือนนายโคบาล ต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอจากนั้น นายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้น โยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่ จึงตรัสถามถึงสาเหตุนายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้ โยนลงไปในนรก มาตลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ เขาได้ทำกรรมชั่ว เป็นชู้กับภรรยาของชายอื่น จึงมาตกนรก รับทุกทรมานในนรกยาวนาน ไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้ นรกขุมที่สิบห้านรกหมกไหมครั้นมาตลีเทพบุตรทูลอย่างนี้แล้ว ได้ขับรถต่อไปข้างหน้า พระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหมอยู่ในหลุมฐานเปิงขนาดใหญ่ สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิรึกแตกต่างกันไป พระเจ้าเนมิราช ตรัสถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิรึกต่างๆ ประสบทุกข์ ทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้ มาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่า เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ สัตว์นรกเหล่านี้ เป็นพวกมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นเป็นบาป หลงทำกรรมด้วยความหลงผิด จนเคยชินจนไม่รู้ว่าเป็นบาปกรรม และชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วย เพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีทิฏฐิผิด จึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ ขณะที่มาตลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกที่หมกไหมพวกที่มีความเห็นผิดเป็นเวลาเดียวกันกับหมู่เทวดา ในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมมา ต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าในมิราชเท้าสกเทวราช ทรงใคร่ครวญดูว่า ทำไม มาตลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่า มาตลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราช เที่ยวชมนรก เพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนเท้าสักกะทรงหวั่นเกรงว่า อายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมาก หากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราช ชมนรกได้ครบทุกแห่ง ครั้นทรงดำริดังนี้แล้ว จึงส่งเทพบุตรองค์หนึ่ง ซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตลีเทพบุตร รีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็ว มาตลีเทพบุตรทราบแล้ว จึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทั้งสี่ทิศทีเดียว